กลับมาที่สวนของพี่ตู่หนองจอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้พิเศษมีสมาชิกใหม่ เป็นไม้ที่เข้ามาอยู่สวนของพี่ตู่เมื่อวานนี้เองนะครับ ความจริงก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม้ใหม่หรอกนะครับ แกออกไปเลี้ยงไว้ที่ทำงานด้วยความที่ว่าตัวเองไม่ค่อยมีเวลามาที่สวนเท่าไหร่วันนี้ก็ยกมาไว้ที่สวน ก็เป็นโอกาสอันดีของ ทีวีชนชมวันนี้เราก็จะมาชมต้นชื่อว่ากันครับเอาลูกสาว ชื่อดาราเนี่ยนะครับ มาที่สวนด้วย ความที่ว่าไม่เคยมาไปเห็นสระน้ำนี่ฮะ เจ้าตัวก็ไปเล่นน้ำดูดิฮะ มอมเลยครับ เดี๋ยวเราไปดู ต้นไม้กันครับชวนชมสายพันธุ์ที่ว่าอ่าปล่อยให้เดลาวิ่งเล่นก่อนนะลูกปะเป็นสายพันธุ์ราชินีนะครับเป็น ราชินีเพาะเมล็ดด้วยนะครับ แล้วดูสิครับเนี่ยความที่ว่าเอาไปไว้ที่ทำงานไว้บนดาดฟ้าที่ทำงานแล้วดูแลอย่างดีนะครับ จัดรากไว้สวยงามมากเลย ในขณะเดียวกันกิ่งเนี่ยดกมากนะครับต้นเนี้ยโอ้โหดูกิ่งเขาดีฮะกิ่งเมนนี่ก็พุ่งออกด้านข้าง แล้วก็บีกิ่งแขนงแตกออกมาก็กลายเป็นทรงพุ่มที่สวยงามเลยถ้าเป็นไม้ใหญ่เป็นเหมือนทรงดอกเห็ด แล้วสายพันธุ์นี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับ ราชินีพันดอกเนี่ยได้ชื่อว่าราชินีพันดอกอยู่แล้วนะครับ ดอกก็จะดกจริง ๆต้นนี้จัดรากโชกโคดแบบ 45 องศาโดยให้รากเนี่ยพุ่งหาขอบกระถาง สวยงามมากเลยครับ ท่านที่มีไม้สวยๆอยู่ที่สวนเนี่ยนะครับหรือว่าจะเลี้ยงอยู่ที่บ้านของท่านก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็าสามารถที่จะให้ทางทีวีชวนชมเนี่ยไปถ่ายทำเพื่อที่จะนำเสนอออความงามหรือ ว่าเทคนิคต่างๆ ให้ผู้ชมได้รับชมกันได้ สื่อสารผ่านทางช่องทางใต้ วิดีโอนี้นะฮะข้างล่างวิดีโอนี้ก็ได้หรือว่าจะติดต่อที่ Facebook นะครับ เราเจอกันที่ Facebook กลุ่มทีวีชวนชม ตรงนั้นก็สื่อสารกันแบบพี่น้องกันได้นะครับ มีอะไรก็คุยกันได้เลย ตรงนั้นขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับ